พี่น้องครับ ถ้าพูดถึงการแปรรูปอาหารที่นิยมกันมากอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือ การแปรรูปด้วยการใช้ความร้อน ซึ่งกระบวนการใช้ความร้อนนี้ ก็เพื่อยับยั้ง หรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งปฏิกิริยาของเอนไซม์ช่วยลดการเสื่อมสลาย หรือเน่าเสียของอาหาร ซึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้แก่ ลูกชิ้นปลา ปูอัด ปลากระป๋อง ซอสหอยนางรมเป็นต้นนะครับ และวันนี้พี่นักวิชาการก็จะมาเล่าให้ฟัง ถึงหลักการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยความร้อนกันด้วยนะครับ หลักการในการแปรรูปสัตว์น้ำโดยใช้ความร้อนนะคะมันก็มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะทำลายเอนไซม์หรือว่าเพื่อจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทำให้อาหารเก็บได้นานขึ้น ถ้า pH ที่มันต่ำกว่า 10.6เนี่ยอุณหภูมิ และเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อก็จะน้อยกว่า ก็คือความเป็นกรดสูงอะค่ะเชื้อมันก็จะทนความร้อนได้น้อยกว่าเวลาและอุณหภูมิในการฆ่าเชื้อก็จะน้อยกว่า ในส่วนของกระบวนการให้ความร้อนเนี่ยก็มี 2 วิธีนะคะมีการใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าร้อยองศาหรือเราเรียกว่า pasteurization กับที่อุณหภูมิสูงกว่าร้อยองศาหรือว่า เรียกว่า sterilization นะคะสำหรับผิดพัธุ์สัตว์น้ำที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไลซ์นะคะโดยทั่วไปก็เช่นลูกชิ้นปลาแช่แข็งนะคะปูอัด ช่แข็ง คือมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการเก็บแล้วก็วิธีการบรรจุ อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการพัชไลแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งทอเราเก็บที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเราก็จะต้องมีการควบคุมสภาวะก็คือ pH นะคะให้ต่ำกว่า 4.6 ร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นพวกซอสหอยนางรมนะคะในส่วนของการแปรรูปสัตว์น้ำแบบ sterilization นะคะยกตัวอย่างง่ายเช่น พวกทูน่ากระป๋องนะคะมันก็จะทำลายทั้งเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็สปอร์ของเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะซึ่งอุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ใช้เวลานาน แต่เนื่องจากว่าในทางการค้าเราไม่สามารถ ไ้ได้นานขนาดนั้นเราต้องคำนึงถึงลักษณะเนื้อสัมผัส สีกลิ่นรสด้วยนะคะมันก็จะใช้ความร้อนสูงแต่เป็นเวลาสั้นๆ จะต้องร่วมด้วยกับเทคนิคการบรรจุนะคะเทคนิคการบรรจุเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการบรรจุแบบอับอากาศหรือว่าเป็นการดูดอากาศออก หรือไม่มีอากาศนะคะฆ่าเชื้อเสร็จมันก็จะมีการทำให้เย็นลง ซึ่งอันนี้ค่ะผิดบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องสามารถทนอยู่ได้ค่ะภายหลังการฆ่าเชื้อ มันก็จะเก็บได้มาสองถึงสปีค่ะ สำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำโดยใช้ความร้อนทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถทำได้ 2 วิธีนะครับ 1. pasteurize คือวิธีการใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิไม่สูงมากนัก สามารถทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ โดยคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ใกล้เคียงกับวัตถุดิบเริ่มต้น 2. sterilize เป็นวิธีการใช้ความร้อนในอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเดือดขึ้นไปทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมด อาหารที่ถนอมด้วยวิธีนี้จะอยู่ในภาวะที่ปลอดเชื้อ สามารถเก็บรักษาได้นาน โดยไม่ต้องอาศัยความเย็นนะครับ ซึ่งข้อดีของการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนนั้น ก็มีทั้งการทำลายสารที่เป็นพิษในอาหาร ช่วยถนอมอาหารทำให้มีกลิ่นและรสชาติที่ดีขึ้น สามารถจำหน่ายได้สะดวกขึ้น แต่ในกรรมวิธีนี้ ก็มีข้อควรระวังกันด้วย ไปฟังกันต่อเลยครับ ข้อควรระวังในการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนนะคะ ปกติแล้วอุณหภูมิและเวลาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการแปรรูปเนี่ย มันจะถูกกำหนดขึ้น เราก็ต้องควบคุมสภาวะอย่างอย่างเข้มงวดนะคะ มันก็จะต้องควบคุมชนิด ขนาดของอาหารแล้วก็ขนาดของบรรจุภัณฑ์นะคะให้ได้ตามที่เจ้าหน้าที่เทคนิคกำหนดขึ้นนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การอาหารเข้าไปช่วยในการกำหนดอุณหภูมิและเวลา ซึ่งในการควบคุมอะค่ะมันก็จะเฉพาะชนิดของอาหาร แล้วก็ต้องปฏิบัติควบคุมให้ได้เข้มงวดตามนั้นนะคะของบางอย่างทานสดแบบดีกว่า บางอย่างเนี่ยให้ความร้อนแล้วจะดีกว่า อย่างเป็นต้นว่าปลา บางคนจะทอบทานแบบเนื้อสัมผัสของลักษณะของสด บางคนจะทอบทานลักษณะที่ผ่านกันให้ความร้อนลักษณะมันจะต่างกันอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ก็ ก็ต่างกันสีมันก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ค่ะกลิ่นรสมันก็บางส่วนมันก็จะหายไปแต่บางกรณีเนี่ยการให้ความร้อนเนี่ยมันก็ทำให้สีกลิ่นรสมันดีขึ้น สำหรับอันตรายจากจุลินทรีย์นะคะ ตัวหลักๆก็จะเป็นเชื้อคอสเดียมบอชูไรนัมนะคะ ซึ่งเป็นเชื้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นเชื้อที่ค่อนข้างสำคัญในอาหาร เชื้อตัวนี้เป็นเชื้อที่เจริญได้ทั่วไปในดินในน้ำในสิ่งแวดล้อมทั่วไป มันจะมีทั้งหมด 8 สายพันธุ์มี A B C D E F G H นะคะ ตัวที่เป็นอันตรายก็คือ A B E F G H นะคะสำหรับในสัตว์น้ำจริงๆ ตัวที่เป็นอันตรายก็คือ Clostridium botulinum type E นะคะ ซึ่งตัวไท p e เนี่ยจะค่อนข้างมีความสำคัญโดยที่มันจะเจริญได้ที่ pH สูงกว่า 4.6 นะคะ แล้วก็ ในสภาพที่อับอากาศนะคะ แล้วเชื้อตัวนี้เนี่ยจะเจริญและสร้างท็อกซิน ซึ่งท็อกซินก็คือสารพิษ มันมีอันตรายสูงมากนะคะ ในสำหรับสารพิษตัวนี้เนี่ยแม้กระทั่งแค่หนึ่งในล้านส่วน นะคะที่เราได้รับเข้าไปเนี่ย ก็จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอัมพาตแล้วก็ถึงตายได้ ตัวนี้จะมีผลทั้งในการฆ่าเชื้อแบบ สเตอริไลเซชันแล้วก็พาสเจอไรเซชันนะคะ ในส่วนของกระบวนการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรเซชันเนี่ย มันไม่สามารถทำลายสปอร์ของเชื้อได้แต่ทำลายตัวเซลล์ได้ ตัวเซลล์ของคอสเดียมบัคทีเรัมไทอีเนี่ย จะถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศา ตัวสปอร์เนี่ย จะถูกทำลายที่ความร้อนมากกว่า 121 องศานะคะ ซึ่งตัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะ เมื่อเมื่อผ่านการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรเซชันแล้วเนี่ย ก็จะต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 3.3 องศาเซนเซียสนะคะ ในกรณีที่พาสเจอไรแล้วเก็บแบบสูญญากาศ จะเอื้อกับการเจริญของเชื้อตัวนี้ เป็นอย่างมากเพราะเราไม่ได้สามารถทำลายสปอร์มัน และทำลายแค่เชื้อเฉยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 3.3 สูงกว่านั้นเนี่ยจะทำให้เชื้อเจริญแล้วก็สร้างท็อกซินได้การฆ่าเชื้อแบบสเตอริไรเซชันเนี่ย มันก็จะทำลายตัวสปอร์ด้วย ก็จะต้องใช้ที่ขั้นต่ำที่ 121 องศา นาน 15 นาที ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นจะมีบางอาหารบางประเภทเท่านั้นที่จะใช้วิธีนี้ได้ ภาชนะบรรจุก็จะเป็นภาชนะที่ปิดสนิทภายหลังการฆ่าเชื้อนะคะ ป้องกันไม่ให้อากาศเข้ามา ทีในส่วนของท็อกซินเนี่ยต้องพูดถึงนิดนึง ท็อกซินเนี่ยโชคดีที่ว่าตัวสปอร์อุณหภูมิสูง แต่ท็อกซินเนี่ยถูกทำลายได้ที่ความร้อนที่ไม่สูงมากนักก็คือที่ 80 องศา 30 นาที หรือที่ 100 องศาเป็นเวลา 10 นาที นั่นคือที่มาว่าทำไมเวลาเราทานอาหารกระป๋อง จึงมีคำแนะนำว่าจะต้องต้มให้เดือด ท้ายนี้พี่นักวิชาการเขาก็มีคำแนะนำเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยความร้อนอย่างง่ายๆมาฝากกันด้วยนะครับ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทางกลุ่มชาวบ้านทำได้เองนะคะ โดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคมากนะคะ ก็เช่นลูกชิ้นปลาจะต้องเน้นที่สุขลักษณะที่ใช้ในการผลิตต้องควบคุมให้สะอาดให้มีเชื้อตั้งต้นน้อยที่สุด ไม่ให้มีการปนเปื้อนจากเชื้อหรือสิ่งอื่น ๆ เข้ามานะคะคือในส่วนของลูกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้มให้ลอยไม่ได้ต้มจนเดือดการเก็บรักษาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการบรรจุ ถ้าสมมติว่าบรรจุโดยภายใต้สุญญากาศ ก็ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำมากก็คือต่ำกว่า3หรือถ้าสมมติว่า บรรจุถุงแพ็คธรรมดาค่ะ ก็เก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 3 องศาได้สำหรับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ยกตัวอย่างได้ง่ายๆ ก็คือในส่วนของน้ำปลาต้มสุกปรุงรสนะคะ ซึ่งน้ำปลาตรงนี้ค่ะ ก็เป็นส่วนที่ชาวบ้านทำกันเองอยู่แล้ว แต่ว่าต้องการจะเก็บให้นานขึ้นก็ต้องเอาไปต้มสุก 10 นาทีเป็นขั้นต่ำหลังจากต้มเดือดแล้วเนี่ยก็บรรจุในขณะที่ยังร้อนเลย ส่วนใหญ่ก็จะเก็บได้นานประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ส่วนของการผลิตอาหารในบ้านเรา นะคะ ก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของออยนะคะ เรื่องของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร ซึ่งออยก็จะมีมาตรฐานเดียวนะคะ ก็คือมาตรฐาน g m p แต่ว่าเขาจะมีการปรับให้เข้ากับกลุ่มแม่บ้าน ที่เขาเรียกว่า primary GMP อะค่ะ ซึ่งตัวเนี้ยจริง ๆ แล้วข้อกำหนดมันข้อกำหนดเดียวกัน เพียงแต่ว่าเขาตัดบางข้อที่กลุ่มแม่บ้านเองไม่ได้ทำออกเท่านั้นเองค่ะ สับน้ำถือเป็นผลิตผลจากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาบริโภคโดยตรงแล้ว ยังนำมาแปรรูปไว้บริโภคในยามที่ขาดแคลนอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการก็จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพต่อผู้บริโภคนั่นเองครับ